ควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือ Air Traffic Controller นะครับก็เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการดูแลการจราจรในน่านฟ้า ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับตำแหน่งหน้าที่นี้นะครับก็จะมีหน้าที่ในการดูแลในเรื่องระยะห่างระหว่างเครื่องบินนะครับความสูงต่างๆ เพื่อไม่ให้เครื่องบินสองลำมาเกิดการคอน FLICT กันหรือว่าชนกัน การดูแลเที่ยวบินนะครับจะเริ่มดูแลตั้งแต่เครื่องบินถอยจากหลุมจอด จนกระทั่งเครื่องบินบินขึ้นบินระหว่างเส้นทางบินจนถึงสนามบินปลายทางนะครับ จะได้รับการดูแลโดยพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศตลอดเวลา โดยหน้าที่หลักๆของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับ อย่างแรกก็คือการป้องกันการชนกันระหว่างอากาศยานและอากาศยานด้วยกันเอง โดยโดยจะใช้หลักการแบ่งแยกความสูงนะครับ จัดระยะห่างความเร็วต่างๆของเครื่องบิน เพื่อไม่ให้เครื่องบินเข้ามาใกล้กันเกินไปนะครับ ต่อมานะครับก็คือจะเป็นการป้องกันการชนกันระหว่าง อากาศยานแล้วก็สิ่งกีดขวางในพื้นที่นะครับ อย่างเช่น เมื่อเวลาอากาศยาน บินเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงชันนะครับ ก็จะทางผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศก็จะให้จัดระยะห่างระหว่างสิ่งกีดขวางเองกับตัวอากาศยาน ต่อมานะครับ หน้าที่ของเขาอีกอย่างก็คือ การจัดการจราจรอากาศนะครับ มีความคล่องตัวนะครับ แล้วก็เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับตัวเครื่องบินเองในการไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วนะครับ และสำหรับในกรณีฉุกเฉินทางผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศเองก็จะให้ข้อมูล ที่มีความจำเป็นและจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยกับเที่ยวบินนั้นๆ ในระหว่างการติดต่อสื่อสารกันระหว่างตัวเจ้าหน้าที่เองกับตัวนักบินสำหรับสภาพการทำงานของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศนะครับ ปกติจะมีอยู่ 3 ส่วนนะครับ เป็นส่วนแรกทำงานในหอบังคับการบินนะครับก็คือจะดูแลในส่วนของ อากาศยานที่อยู่ในบริเวณสนามบินและบริเวณโดยรอบๆใกล้เคียงนะครับ อย่างที่2ก็คือทำงานเป็น approach control นะครับ หรือว่าระยะประชิดสนามบินโดยตำแหน่งนี้จะนั่งอยู่หน้าจอเรดาร์นะครับคอยดูตรวจสอบการเครื่องบินจัดลำดับเครื่องบินเข้าออกในสนามบินเพื่อให้เกิด ความคล่องตัวนะครับ และเครื่องบินไม่เกิดการ คอนฟ lict กัน และอย่างที่3นะครับคือทำงานในศูนย์ควบคุมการจราจรอากาศ การจราจรทางอากาศตามเส้นทางบินนะครับโดยตำแหน่งเหล่านี้ก็จะนั่งหน้าจอเรดาร์เช่นกัน แต่ในส่วนที่จะดูแลคือจะดูแลสภาพการจราจรทางอากาศ ของเครื่องบินที่บินเข้ามาในน่านฟ้านะครับ เพื่อให้เครื่องบินนะเหล่านั้นเนี่ยสามารถรู้รับรู้ได้ถึงตำแหน่งของตัวเองนะครับได้รับรู้ถึงข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในน่านฟ้านั้นๆได้นะครับผู้ปฏิบัติงานควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับ ก็จะปฏิบัติงานโดยเป็นกะนะครับ เนื่องจากว่าเป็นงานที่มีความเครียดสูงนะครับ ก็อาจจะทำงานเป็นกะโดยทำ2ชั่วโมง พัก 2 ชั่วโมงนะครับ ซึ่งก็จะแล้วแต่ทางซูเปอร์วิเซอร์ หรือผู้ที่ควบคุมดูแลจะเป็นคนจัดการให้นะครับสำหรับผู้ที่อยากจะ ร่วมงานหรือทำงานทางด้านนี้นะครับ ของประเทศไทยสามารถไปสมัครได้ที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยนะครับ หรือบางที่นะครับอย่างเช่นท่านขุดเจาะน้ำมันตามทะเลนะครับ ก็จะมีการรับผู้ควบคุมการจะการจราจรทางอากาศนะครับเพื่อไปดูแลในส่วนของเฮลิคอปเตอร์ขนส่งต่างๆ ที่บินมายังแท่นขุดเจาะ หรือแม้แต่ว่า สำหรับกองทัพเรือเอง ก็จะมีผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ทำการดูแล เรือบรรทุกเครื่องบินของเรานั่นก็คือเรือลบหลวงจากกีนาริเบตนะครับที่จะมีผู้ควบคุมการจราจรอากาศดูแล ในส่วนของเฮลิคอปเตอร์ทางทหารที่ขึ้นลงบนเรือ